ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายๆ ด้านนำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดเป็นระบบอัจฉริยะหรือสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ที่อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลประเมินผลและควบคุมการทำงานได้ในตัวเองช่วยให้กระบวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นครับ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเมกเป็นหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค ซึ่งทีเมกได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย และหน่วยงานวิจัยในประเทศ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของไอออนของสารเคม มีที่ใช้เทคโนโลยีซีมอสมาตรฐาน ซึ่งผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เมกพร้อมร่วมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้ที่สนใจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทยโดย n e c t e c สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน